หัวข้อวันนี้เราจะคุยเรื่องของวัดรากฐานอารยธรรมไทย โดยมีหัวข้อย่อยๆ 2 หัวข้อได้กันคือ 1. การกำเนิดของวัด องค์ประกอบของวัดเจดี และองค์ประกอบของเจดี สิ่งที่เราทราบกันมายาวนานแล้วว่าวัดเป็นสิ่งที่คู่กับสังคมไทย ชุมชนมีชุมชนบ้านเมืองที่ใด เมื่อมีจำนวนผู้คนร่วมกลุ่มกันได้ในระดับหนึ่ง ก็จะสร้างศาสนาพิธี ตั้งแต่ตั้งเกิดแก่เจ็บตายต่างๆ ก็จะผูกพันอยู่กับวัดจึงได้เกิดการสร้างศาสนสถาน ที่เป็นศูนย์รวมจิตใจในระยะแรกเราอาจจะเรียกว่าวัดนะครับโดยมีพรบรที่เกี่ยวข้องกับการสร้างวัดเกิดขึ้นตั้งแต่รศ121 ได้กล่าวว่าวัดได้แยกระหว่างวัดกับสำนักสงฆ์ออกจากกัน ถ้าในพื้นที่ใดที่ไม่มีวิสุงคามทศีมาก็จะเป็นแค่สำนักสงฆ์แต่ถ้ามีพระราชทานวิสุงคามทศีมา ก็จะเรียกว่าอาราม หรือถ้ากษัตริย์สร้างเชื้อวงสร้างก็เรียกว่าพระอารามหลวง ในปัจจุบัน การสร้างวัดหรือการขอการจัดตั้งวัดต้องขอจากกรมศาสนา แล้วก็ขออนุมัติในการจัดตั้งวัดโดยกระทรวงศึกษาธิการเป็นผู้ประกาศ คราวนี้เรามาเริ่มดูกันว่าความหมายของวัดแล้วรู้จักวัดในฐานะสำนักสงฆ์แต่ถ้าจะขึ้นมายกฐานะขึ้นมาเป็นอาราม หรือผ้าอารามหลวงทำไมถึงได้เกิดคำว่ามีคำว่าอารามเกิดขึ้น เพราะว่าจริงๆ แล้ววัดเป็นคำสันนิษฐานว่าที่มาของวัด มาจากคาว่าวัตวา ซึ่งแปลว่าพื้นที่ในการสนทนาธรรม หรือวัตตะ ที่แปลว่ากิจกรรม หรือหน้าที่ของพระพิสุสงฆ์ที่พึงกระทำ การจำศีลการสวดมนต์ไหว้พระปฏิบัติธรรมเจริญภาวนาพัฒนาจิตใจเราเรียกวัตตะนะครับแล้วก็อีกคำหนึ่งที่น่าสนใจคำว่าตวา แปลว่าที่สนทนาธรรม ดังนั้นจึงกลายเป็นที่มาของคำว่า วัดวาอาราม หรือขอบเขตพื้นที่ที่เป็นศาสนสถาน เดิมในสายโบราณเนี่ยในเขตพุทธกาลเนี่ยเราจะเรียกวัดต่างๆ ว่าอาราม เช่นเชเชตวันวนารามนะครับเวรุวัน วนาราม ปุภาราม อันนี้คือที่มาของความหมายของวัด อีกอันนึงที่น่าสนใจก็คือคำว่าพอเราเข้าใจสิ่งที่เราพูดถึงที่มาของการกำเนิดวัดแล้วว่าวัดกำเนิดได้อย่างไร มีวัตถุประสงค์ มีความหมายดั้งเดิมก็คือคำว่ามีที่มาจากว่าอาราม หรือสถานที่ปฏิบัติธรรม นะพอเมื่อเกิดเป็นวัดชุมชนวัดต่างๆ แล้วเนี่ยมีวัดรัศดรสร้างวัดที่กษัตริย์สร้าง เรามาดูกันว่าวัตถุประสงค์ในการสร้างวัดอาจจะมีดูหลากหลายวิธีวัตถุประสงค์ที่1นนะครับเป็นสร้างวัดเพื่อเป็นที่สิ่งคู่บ้านคู่เมืองเช่นสร้างวัดประจำพระนคร สร้างวัดประจำเมือง ที่เรารู้จักกันดีก็คือวัดมหาธาตุเพื่อปริสถาน พระบรมสารีริกธาตุหรือปริสถานพระรูปสำคัญ อันเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ ส่วนใหญ่จะสร้างโดยเจ้าเมืองและพระมหากษัตริย์ เช่น พระมหาธาตุกรุงศรีวิทยา วัดช้างล้อม ศรีสัชลัยสุขโขทัยนะอันนี้เป็นวัดที่เกิดขึ้นโดย เป็นกษัตริย์สร้าง แล้วแบบที่สองก็คือวัดที่เป็นวัดประจำวัง อันนี้พระมหากษัตริย์ทรงสร้างแน่ ๆ เป็นใช้พิธีประกอบพระราชพิธีกรรมต่าง ๆ และพระราชกุศลต่างๆ ส่วนใหญ่สร้างอยู่ในพระบรมหาชวัง ที่เรารู้จักกันแน่ๆเลยคือวัดมหาธาตุกรุงสุขโขทยัย วัดพระศรีสันเพชร อยุธยา วัดพระศรีรณศาสดาราม หรือวัดพระแก้วที่กรุงเทพสามวัดนี้ถือเป็นวัดประจำอาณาจักรสำคัญของไทย คือสุโขทัย อยุธยา และรัตนโกสินทร์นอกจากนั้นแนวความคิดในการสร้างวัดเป็นวัดประจำราชการ ในสมัยรัตนโกสินทร์มีการสร้างวัดเพื่อเป็นวัดประจำราชการเริ่มเกิดขึ้นตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 1 ถึงรัชกาลที่5นะครับ พยายามที่จะมีการ กษัตริย์ทุกพระองค์ที่ขึ้นคองราชแล้วพยายามที่จะสร้างวัดที่เป็นแสดงถึงลักษณะของสถาปัตยกรรมประเพณีนิยม แล้วก็คุณลักษณะบางประการที่เป็นศิลปะร่วมสมัย เช่น รัชกาลที่หนึ่งทรงสร้างวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม หรือเรารู้จักกันที่ว่าเป็นวัดโพซึ่งเป็นวัดเก่าแก่ริมแม่น้ำ เจ้าพยา และเมื่อสร้างวังที่กรุงเทพเสร็จแล้ว สร้างวัดพระแก้วสร้างพระบรมหาชังเสร็จแล้วรัชกาลที่หนึ่งก็สร้าง วัดเชตุพนขึ้น มีการบูรณะวัดวัดโพเก่าขึ้นไปวัดเชตุพนแล้วก็มีการประดิษฐานสิ่งต่าง ๆ มากมาย ถือว่าเป็นวัดประจำรัชกาลที่ 1 2รัชกาลที่ 2 สร้างวัดฝั่งตรงข้ามในที่ที่เดิมที่เป็นสมัยพระองค์ทรงอยู่เป็น เป็นวังหลังนะครับ ก็คือวัดอรุณราชวรารามรัชกาลที่ 3 สร้างวัดราชโอรสโอรสสารามรัชกาลที่ 4 สร้างวัดราชประดิษฐ์สถิตมหาศีมารามรัชกาลที่5 ทุกคนเข้าใจคิดว่าเป็นวัดเบญจมาบพิตร แต่แท้ที่จริงแล้ววัดเบญจมาบพิตรนั้น เป็นวัดที่เกิดจากขุนนาง 5 คนร่วมกันสร้างขึ้นนะฮะ แล้วก็มีการบูรณะปฏิสังขรณ์โดยรัชกาลที่ 5 แต่จริงๆวัดประจำรัชกาลของรัชกาลที่ 5 เองเนี่ยคือวัดลาดบพิตรสถิตมหาศีมาราม ซึ่งเป็นณปัจจุบันเป็นสุสานหลวง หรือการเก็บอัฐิของพระบรมวงศานุวงศ์ของ เชื้อสายการที่ 5 ทั้งหมดก็จะเก็บอยู่ที่วัดลาดประพิษสถิตมหาศรีมาราม หลังจากนั้นและการที่5ก็ทรงเห็นว่าการบูรณะและการสร้างวัดประจำราชการเป็นสิ่งสิ้นเปลือง ควรที่จะลดลง แล้วก็ให้ปฏิสังขรณ์ให้มีดำรงอยู่เท่าที่เห็นในปัจจุบัน แต่ขณะเดียวกันก็ได้มีการเปลี่ยนแปลงจากการสร้างวัดที่รัชกาลที่1รัชการที่5และการที่6ได้ทรงบอกว่าอยากจะมีไม่ใช่เรียกว่าวัดประจำรัชกาล แต่เป็นการปฏิสถานแล้วก็สร้างพระพุทธรูปแล้วก็บรรจุพาดอธิธาตุหรือบรรจุพ้างคารต่างๆ เข้าไปไว้ฐานชุกชีของพระพุทธรูปองค์สำคัญเช่นในั้งที่ 6 ได้เสด็จตั้งนะครับพระล่วงรจนาลิศในวิหารทิศเหนือของวัดพระปฐมเจดีย์ขึ้นเป็นพระพุทธรูปประจำพระองค์ในการที่ 7 ทรงประดิษฐานพระสรีรังคารของพระองค์ไว้ที่ฐาน พระประธานในวัดลาดบพิษ และการที่ 8 ทรงประดิษฐ์ พระราชสิริลังคารของพระองค์ไว้ ที่เป็นพระประธานในวัดสุทัศน์ อันนี้ก็คือการบรรจุพระสิริอังคารหรือหรือกระดูกเนยนะครับเข้าไปในฐานชุกชีของพระทุรูปสำคัญในแต่ละราชการนอกจากนั้นการสร้างวัด แบบที่ 4 ก็คือสร้างบนบ้านเดิมของพ่อแม่หรือบุพการีของกษัตริย์ หรือพระบรมวงศานุวงศ์มีแนวความคิดในการเรื่องของถวายอุทิศที่ดินบ้านเก่าขึ้นเป็นวัด เป็นความคิดโบราณที่มีมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาแล้ว ที่จะอุทิศบ้านขึ้นเป็นวัด เท่เราปรากฏว่าในสมัยในสมัยของสุขโขทัยนะครับ เจ้าหญิงเมืองสุขโขทัยเนี่ยได้อุทิศพระตำหนักพระที่นั่ง ระวังเดิมขึ้นเป็นวัดชื่อวัดช้างล้อม อยู่นอกเมืองสุขโขทยัย หรือกรณีของอยุธยาก็มีการเอาที่ดินเก่านะครับ ของแม่ในสมัยของพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ ในสมัยของพระเจ้าอยู่หัวปราสาททอง ทรงเห็นว่าที่ดิน ริมแม่น้ำเจ้าพระยาที่สวยงาม เป็นบ้านเกิดดั้งเดิมขององค์ และเป็นที่อยู่ของแม่ สวยงามมากจึงอุทิศบ้านหลังเก่าอันนี้ขึ้นเป็นวัดที่สวยงาม ชื่อวัดชัยวัฒนาราม ในสมัยพระเจ้าปราสาททอง หรืออีกที่หนึ่งก็คือถ้าสถานที่ใดเป็นที่ปรงพระศพถวายพระเพลิงศพ กษัตริย์องค์สำคัญ ก็จะเอาเอาตรงนั้นยกฐานะขึ้นเป็นวัด เช่นกรณีพระเจ้าอู่ทองสวรรคต และสถานที่ปรงพระศพแล้วสร้างพระเมรุ ขนาดใหญ่ของพระเจ้าอู่ทอง ในสมัยกรุงศรีอยยา ก็ยกขึ้นมาเป็นวัด เรียกวัดพระรามหรือในสมัยคราวสมเด็จพระนเรศวรมหาราชนะครับ ก็มีการเอาอัฐิมาปรงศพอยู่ที่วัดนอกเมือง สันทัดทางแถวบางกระจะ ก็เลยกลายเป็นวัดวรเชษแปลว่าพี่ชาย โดยพระเจ้าเอกาทศรอุทิศพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ปรงศพเนี่ยขึ้นเป็นวัด นอกจากนั้นก็ยังมีพื้นที่ในการแสดงระลึกถึงระลึกถึงเหตุการณ์สำคัญในในในในชีวิตของพระมหากษัตริย์ ก็เลยสร้างวัด อีกแบบหนึ่งเนี่ยแบบนี้น่าสนใจคือเหตุการณ์พระมหากษัตริย์ทรงเสด็จไปที่ต่างๆ และเกิดเหตุการณ์แปลกประหลาด เป็นนิมิตหมายอันดี ทำให้ได้ขึ้นครองราชเป็นกษัตริย์ ก็เลยกลับเมื่อกลับมาแล้วก็เลยกลับมาสร้างวัด เช่น กรณีพระเจ้าเสือมีบ้านเกิดเมืองนอนอยู่ที่พิจิตรก็เลยมาสร้างวัดโพธับช้างขึ้น ซึ่งเป็นสถานที่ประสูติของพระองค์ หรือการสร้างวัดมหาธาตุที่กรุงศรีอยยาก็เกิดจากพระรามเมศวรทอดพระเนตรที่เห็น พระบรมสารีริกธาตุหมุนกลางเมืองใหญ่โตก็เลยเอาตรงที่ที่เห็นพระบรมสารีริกธาตุหมุนกลางเมืองเป็นที่ตั้งวัดมหาธาตุ นอกจากนั้นยังมีอีกแบบหนึ่งคือสิ่งที่เรียกว่าวัดตามคติความเชื่ออื่นๆนะครับ เช่น การสร้างวัดประจำเมือง เป็นคติที่มีมาแต่โบราณที่เป็นการสร้างวัดที่ราชธานีจะสร้างวัดขึ้นมาเป็นวัดประจำเมือง มี4วัดสำคัญที่ชื่อจะเหมือนกันทุก จังหวัดใหญ่ ๆ เมืองหัวเมืองสำคัญ พิษณุโลก นครศรีธรรมราช เชียงใหม่ นครสวรรค์ อุดร หรือเมืองขอนแก่น เมืองใหญ่ ๆ ที่เกิดขึ้น แต่โบราณ จะมีชื่อ 4 วัดนี้ปรากฏอยู่เป็นวัดประจำเมือง คือ 1. วัดมหาธาตุ 2. วัดเชตุพน 3. วัดลาดบัวนะ 4. วัดลาดประดิษฐ์ อันนี้คือชื่อของวัดสำคัญ